สวัสดีค่ะ ในคลิปวิดีโอนี้นะคะ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง Workbook ใหม่ใน Microsoft Excel 2013 ค่ะ Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet หรือตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะคล้ายๆ กับสมุดบัญชีที่มีช่องตารางให้ลงข้อมูล ความสามารถของโปรแกรมมีทั้งด้านการสร้างตารางข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างกราฟและการคำนวณ ซึ่งจะมีการคำนวณพื้นฐานไปจนถึงการวิเคราะห์ทางด้านการเงินขั้นสูง ในโปรแกรมมีฟังก์ชันสำเร็จรูปให้เลือกมากมาย และถ้ามีการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูล ในตำแหน่งที่อ้างถึงข้อมูลนั้น ก็จะแก้ไขให้โดยอัตโนมัติค่ะ การสร้างเวิร์กบุ๊กมีหลายวิธีนะคะ วิธีแรกนะคะก็คือการสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ แบบว่างเปล่านะคะ ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์นะคะ เราใช้คำสั่ง new ค่ะ หลังจากนั้นเลือก blank doc blank workbook ค่ะ ก็จะขึ้น workbook ที่ให้เราสามารถสร้างงานได้ตามต้องการ นะคะ วิธีการที่ 2 ในการสร้าง workbook นะคะ เราจะสร้าง workbook โดยใช้จากแม่แบบหรือว่า template นะคะ ในการสร้าง workbook สามารถเลือกใช้จากแม่แบบที่โปรแกรมมีให้เลือก เช่น แม่แบบของใบสั่งซื้อหรือแม่แบบของการเก็บเงินจากลูกค้า ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาออกแบบเองนะคะ การเรียกใช้งานแม่แบบสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะจากแท็บไฟล์เราใช้คำสั่ง new แล้วก็เลือกรูปแบบ ของแม่แบบที่โปรแกรมสร้างไว้ให้นะคะ หรือเราจะทำการค้นหานะคะในช่อง search นะคะโดยการใส่ประเภทนะคะของแม่แบบที่เราต้องการนะคะซึ่งการค้นหานะคะจะช่วยให้ประหยัดเวลาของการทำงานนะคะที่มีเนื้อหาและข้อมูลที่แตกต่างกันไป สามารถใช้แม่แบบเอกสารได้อย่างไม่จำกัดนะคะ นะคะก็จะได้แม่แบบขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราทำการคลิกเลือกแม่แบบนะคะแล้วก็คลิกปุ่ม create นะคะเพื่อทำการดาวน์โหลดแม่แบบขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการแก้ไขนะคะข้อมูลได้ตามต้องการค่ะ